เตอร์สองตัวได้ลุ้นฟรีเกมอยู่นะ ปับ๊บปั๊บไม่ลงว่ะไม่เป็นไรนะ ยังมาต่อยังคอมโบต่อ เอา้า เข้าฟรีเกมเรียบร้อยนะ โอ้โห เราไปเข้าเบ็ด200 อ่ะ มาดูกันว่ามันจะจ่ายเท่าไหร่นะ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 มีคนขอเฮียมาจัดเบ็ดนี้เบ็ดร้อยอ่ะเฮียทุนมาต่อจากเกมอื่นนะอ่ะ มาลองดูว่าเฮียจะเป็นยังไงนะปะสามสิบหมุนไปเลย กับเบ็ดร้อยนะ อ่ะ เข้าฟรีเกมเลยหรือเปล่า เข้าฟรีเกมเลยหรือเปล่า มาถึงก็เข้าเลยหรือเปล่า มาถึงก็ไม่เข้าเลย โอ้โหอ่ะหมุนหมุนดูไปก่อนนะรูปเกมนะเฮียก็เคยมาจัดมาเล่นแล้วนะเกมนี้นะ ก็สนุกดีเหมือนกันนะ เนี่ย ตัวสีทองเนี่ย ถ้าเราทำคอมโบได้ มันก็จะเปลี่ยนเป็นวายให้เรานะ โอ้โหแต่ตอนนี้ไม่ค่อยจ่ายเลยวะอะไรวะนะปะทำคอมโบให้ก่อนนะตอนนี้ หืม ตังลดลงไวเหมือนกันนะเบ็ดร้อยเนี่ยไปอ่ะ ตอนนี้ก็มีวายมาเรียบร้อยนะ ดอกนี้ยังไปต่อ โหวายไม่ได้ใช้ว่ะ เอ้ยหรือจะเข้าฟรีเกมเลย หรือจะเข้าเลยไม่เข้านะ ขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งเข้าเลย เข้าเลยเบรกโอ้ยเนี่ยนะมันมาให้ลุ้นอย่างนี้นะ อ่ะ บับเข้าเป็นวายนะ โห วายก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วนะ โอ้โห จะได้ใช้อีกหรือเปล่า เหมือนจะไม่ได้ใช้นะ มาทรงแบบนี้อีกแล้วนะ เบ็ดร้อยมันจ่าย 30 อย่างเงี้ย อ่ะจ่ายมา 50โอ้โหได้วายว่ะ ได้วาย ไม่ได้ใช้ต่อนะโอ้ยมีกลิ่นแล้วนะเกมนี้นะ มีกลิ่นแล้วนะ มีกลิ่นว่าจะเสียนะ โอ้โห มาก่อนนะ ดอกจิกนะดอกจิกดอกจิกเปลี่ยนเป็นวายดอกนี้โอ้โหไม่คอมโบต่อเลยวะ่ะเรียบร้อยนะ ตอนนี้ตังรถเอารถเอาเลยนะไปโอ้วายเรามี 2 ตัวแล้ววายสองตัววายสองตัวก็ยังไม่คอมโบต่ออีกอะโอ้โหหนีนะ เบ็ดร้อยไม่เกิดนะ เดี๋ยวว่าไปเบ็ดอื่นดีกว่านะเข้าหลามตัดมานะ โอ้โห ไม่มีวายต่อว่ะ เกมนี้ไม่ค่อยแตกเลยว่ะ มีคนขอเฮียมาจัดนะ เฮียก็มาจัดให้เขาดูนะ ก็แนะนำนะ ลอง ลองดูอะแต่เฮียเล่นมันไม่ค่อยแตกอะอ่ะ ไปเบ็ดร้อยห้าสิบดีกว่า สักสามสิบหมุนนะไป ไม่ค่อยแตกเลยวะไอเบ็ดร้อยอะปะเบ็ดร้อยห้าสิบก็ นิ่งๆนนะโอ้โหพอจ่ายมาแล้วนะตอนนี้บึ้มก็มาหกสิบทำคอมโบก็ไม่คอมโบนะโอ้โห โอ้โห ไม่จ่ายเลย เบ็ดร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยทุนเราจะไปแล้วตอนนี้เฮียทุนมาสองหมื่นกว่าบาท นะ ตอนนี้เหลือหมื่นเจ็ดนะ อ่ะ ยังมาต่อคอมโบไปก่อนนะ อ่ะยังทำคอมโบไปอีกนะ คูณ 3 เข้าไปแล้วดอกนี้ 360 รับมาก่อนนะ โอ้โห วายเต็มแถวเต็มกระดานดอกนี้คูณ คูณ 5 เข้าไปแล้วนะตอนนี้ โอ้โห 150 คูณ 6 ดอกนี้ 630วายมาต่อเต็มแถวเต็มกระดานเอ้ยเบ็ดร้อยห้าสิบเอาอะเอาเรื่องวะยังมาต่อนะคอมโบไม่จบเลยนะ เอ้ยยังมาต่ออีกคูณเก้าเข้าไปละ โหยบทจะจ่ายมันก็จ่ายเลยนะ ดอกนี้เอามาอีกพันห้านะ โอ้โหยังเต็มแถวเต็มกระดานไปต่อนะ โอ้โหดอกนี้อีกพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะ โอ้ยัง คอมโบ ต่อ ไม่จบจริง ๆอะ่ะคอมโบ เข้าไปอีก 975 บาท โอ้โหฟื้น ดอกนี้ฟื้นเลย เท่าไหร่5,385 บาท นะ โอ้โหฟื้นเลยวะ่ะเข้าดอกเดียวฟื้นเลยนะ โอ้โหโคตรเอาอะ่ะไป สิบห้าหมุนนะ ไป อืม พอเข้าดอกนั้นก็เริ่มไม่จ่ายเลยนะ เริ่มแปลกๆมีกลิ่นเลยนะ โอ้โห ไป อ่า ยังคอมโบมาต่อนะ โอ้โหร้อยห้าบาทวายเต็มแถวขนาดนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลย ไป โอ้ยเบ็ดร้อยห้าสิบตอนนี้ก็เข้าเนื้อไปเหมือนเดิมแล้วนะ เยาทุนมาสองหมื่นกว่าบาทอะเข้าเนื้อแต่ยังเข้าเนื้อไม่เยอะนะ อีกสี่หมุนนะ ไป อีกสามหมุน หมุนสุดท้าย ไปไม่แตกแล้วนะ ฮียขอไปเบ็ดสองร้อยนะ ขอลองหมุนเองดูบ้างนะ มันจะเป็นยังไงนะ ไป อ่าหัวใจมาวายเปลี่ยนเป็นวายดอกนี้ยังมาต่อไอตัวข้าวหลามตัดหืมวายเชื่อมไปดอกนี้ เต็มแถวแน่นอนเต็มแถวแน่นอน โอ้มีวายเชื่อมดอกนี้นะเต็มเต็มแน่นอนหมวก โอ้โหหมวกตัวแพงอะ่ะ ไม่จ่ายนะ โอ้โหดอกนี้ คอมโบไป คอมโบไปอีก คูณ 8เข้าไป ละพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท นะเอ้ย เอา เรื่องเหมือนกันนะหมุนเอง เนี่ย ยังมาต่อเอ้ยสเก็ตเตอร์สองตัวสเก็ตเตอร์สองตัวได้ลุ้นฟรี เกมนะ ได้ลุ้นฟรีเกมนะ อย่างนี้ ไม่ลงมาไม่เป็นไรนะยังคอมโบไปต่อนะไป 960 เข้าไปแล้วสเก็ตเตอร์ 2 ตัวได้ลุ้นฟรีเกมอยู่นะปับปับไม่ลงว่ะไม่เป็นไรนะ ยังมาต่อยังคอมโบต่อเอา้าเข้าฟรีเกมเรียบร้อยนะ โอ้โหเราไปเข้าเบ็ด200อ่ะมาดูกันว่ามันจะจ่ายเทยเท่าไหร่นะโอ้โหยังคอมโบไปต่อนะไม่หยุดนะ โอ้ย ดอกนี้ อีกพันเจ็ดนะ โอ้โหหัวใจ หัวใจ หัวใจไปอีก โอ้โห คูณสิบแปดเข้าไปละ โอ้โหคอมโบไม่หยุดจริงๆอะ่ะรับมาหมื่นหกแล้วตอนนี้ คอมโบยังไม่จบ โอ้โหยังไม่จบยังไปต่อ โอ้โหสเกตเตอร์ลงมาสี่ตัวนะ โอ้โหแตกแบบหนักๆเลยนะ ดอกนี้อีกหมื่น โอ้โหอย่างเอาอ่ะเอ้ย ยังคอมโบไปอีกอ่ะโอ้โห ใครบอกว่าเกมนี้ไม่ดีนะ อย่าไปเชื่อนะ โอ้โหอย่างจ่ายเลยอ่ะโอ้โห ดอกนี้ รับมา คอมโบเดียว 27,500อ่ะโอ้โห แล้วเข้าฟรีเกมอีกนะ โหอย่างเอาอ่ะ12หมุนนะ สี่ตัวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้โห แต่มันจ่ายนอกไปแล้วอะเข้าฟรีเกมน่าจะไม่จ่ายนะโหยเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องว่ะ720 ไป วายเต็มแถวเต็มกระดาน โอ้โหยังมาต่อยังมาต่อตัวแพงแหวนน่ะโอ้โหพันแปดว่ะโอ้โหอย่างเอาดอกนี้ สองพันห้าร้อยี่สิบนะโอ้ฟรีเกมก็เอาเรื่องนะเนี่ย ใครว่าฟรีเกมไม่มา นะฟรีเกมก็มานะพันแปดร้อยี่สิบรับมาก่อนนะโอ้โห วาย ไม่ได้ใช้ โอ้ยไปต่อนะหัวใจมา ไปแปดร้อยรับมาก่อนนะ อีก 6 หมุนสุดท้ายไปเงียบแล้ว เงียบแล้วนะอ่ะยังมาต่อนะคอมโบไป คอมโบไปต่อนะ วายสองตัวแล้วตอนนี้ 240 แล้วนะ คูณ11ละ300ละคูณ 12ละคูณ12 เป็น3,600โอ้โหวายเต็มแถวดอกนี้โอ้โห เอาเรื่องนะดอกนี้คูณ14 ไป5,006โอ้โห41,000นะตอนนี้โอ้เงินรางวัลก้อนโต 9,200นะเอ้ย อีก 2 หมุนนะหมุนสุดท้าย ไป โอ้โห เข้าหลามตัด 2,560 ไป อีกหนึ่งหมุนสุดท้ายแล้ว หมุนสุดท้ายจริงๆนะดอกนี้โอ้โหไม่มีนะ โอ้โหดอกนี้ก็เกิดเหมือนกันนะคิดตังไปเลยดีกว่า 44,400 โหเลขสวยเลยมานี่เฮียก็ทุนมา 20,000นิดๆนนะเฮีย มาต่อจากเกมอื่นนะ แล้วก็มาอาชิมิโกนะโอ้โห แตกยับเลยนะ เข้าฟรีเกมด้วยแล้วทำคอมโบด้วยนะ อ้ก็แนะนำนะมาลองมาเล่นดูนะเกมนี้นะแตกดีคอมโบสนุกเลยนะ ยังไงใครชอบเกมไหนหรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาใต้เดี๋ยวเฮียจะมาจัดให้นะ ส่วนวันนี้เฮียบอกมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เฮียเพื่อเป็นกำลังใจ เฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับคอมโบโคตรดีอ่ะ